เตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง หรือที่เรียกว่า Pre-Production เป็นงานสำคัญที่ทำให้การผลิตรายการ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการผลิตสื่ออื่น ๆ ตลอดจนสามารถทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการเป็นผู้จัดการออแกไนเซอร์หรือการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งรายวิชานี้เราจะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ 1. ความสำคัญของการเตรียมการก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง 2. ความหมายของบท 3. การจัดหาสถานที่ถ่ายทำและฉาก 4. การจัดทีมงาน และ 5. การกำหนดงบประมาณ และการจัดตารางการถ่ายทำค่ะ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนจะสามารถอธิบายภาพรวมการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตได้ 2. สร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์ได้ 3. สังเคราะห์ประเด็นสำคัญในการหาสถานที่ถ่ายทำและฉากได้ 4. วางแผนการกำหนดงบประมาณ และจัดทำตารางการถ่ายทำได้ และ 5. ประเมินสถานการณ์ และดำเนินการจัดหาทีมงานในการผลิตได้นั่นเองค่ะ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์มีทั้งหมด 5 ชั่วโมง มีชั่วโมงการเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ ว้าว ซึ่งรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้พบกับอาจารย์ผู้สอน คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรนรีรัตน์สร้อยศรีค่ะ สำหรับคนที่มีความฝันและอยากจะทำตามฝันทำให้มันเป็นจริง กดลงทะเบียนเลยค่ะ